สวัสดีครับ นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปนะครับในคลิปวิดีโอที่ 3 นี้ของบทที่5นะครับก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่ 2นะครับชุดที่2นี้ก็คืออจะประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวสแกนเนอร์ แล้วก็ตัว UPS นะครับซึ่ง 3 ชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยก็จะ มีการทำความสะอาดทั้งในส่วนของตัวพิมพ์เตอร์นะครับอาจจะถึงรวมไปถึงการทำความสะอาดในส่วนของหมึก ครับที่ 6ในตัวพิมพ์เตอร์ด้วยนะครับ ลองติดตามในคลิปวิดีโอนี้ครับ เชิญครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่ 2 นะครับชุดที่ 2 นี้ก็จะมีพิมพ์เตอร์นะครับสแกนเนอร์แล้วก็ตัว UPS นะครับ ซึ่งทั้ง 3 อุปกรณ์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จำเป็นต้องใช้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมีเหมือนที่กล่าวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันต้องมีตัวตารางทำความสะอาดอุปกรณ์พวกนี้ ซึ่งอาจจะทำตารางพร้อมไปกับตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่ 1 หรือทำความสะอาดพร้อมกับตัวเคสนะครับในชุดที่ 1 ไปด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดที่2นะครับก็จะมีด้วยกัน 3 ชิ้น นะครับก็คือชิ้นแรกเนี่ยตัว UPS นะครับท่านผู้เรียนบางคนบอกว่าทำไมต้องทำความสะอาดตัว UPS นะครับ UPS ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีช่องระบายนะครับไม่ต้องระบายความร้อนด้านทั้ง 2 ด้านนะครับ ซึ่งช่องระบายความร้อนตรงนี้แหละที่จะทำให้ฝุ่นเข้าไปข้างในได้นะครับ ซึ่งตัว UPS ก็ ก็อาจจะต้องใช้นะครับ อันดับแรกก็คือตัวน้ำยากับผ้านะครับทำความสะอาดชุบ แล้วก็เช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะติดอยู่นะครับ เหมือนปกตินะครับ ส่วนสำคัญก็คือด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมีนะครับเต้าเสียบปลั๊กอยู่นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยฝุ่นละอองก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับ เราทำความสะอาดค่อนข้างยากนะครับ เราก็ใช้ผ้าชุบน้ำยาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ แล้วหลังจากนั้นอันไหนที่ ผ้าชุบเช็ดทำความสะอาด ไม่ได้เราก็ใช้ตัวโบเวอร์นะครับในการทำความสะอาดนะครับ ฉีดพ่นเข้าไปเลยนะครับ เพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันจะมีช่องระบายให้ฝุ่นออกนะครับ แล้วก็ในส่วนของรูเต้าเสียบนี้ก็สามารถใช้ตัวโบเวอร์เนี่ยฉีดทำความสะอาดเข้าไปนะครับโอเค อันนี้คือเป็นการสาธิตนะครับแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยควรจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ ในการที่จะเป่าให้มันออกให้หมดนะครับนี่คือส่วนของการทำความสะอาดตัว UPS นะครับโอเคถัดมาจะเป็นตัวสแกนเนอร์นะครับตัวสแกนเนอร์เนี่ยก็ส่วนมากแล้วนะครับสแกนเนอร์ส่วนใหญ่นะครับการทำความสะอาดก็เช่นเดียวกับตัวจอภาพนะครับ เพราะว่าตัวแผ่น แก้วกระจกตรงนี้นะครับ เป็นตัวที่ใช้ในการส่องผ่าน ตัววัตถุนะครับ เพื่อที่จะแปลงเป็นข้อมูลภาพให้เราเห็นนะครับนั้นการทำความสะอาดก็ใช้เช่นเดียวกันกับจอภาพนะครับ ก็คือตัวน้ำยาทำความสะอาดจอภาพนะครับแล้วก็ผิดพ่นลงบนผ้านะครับผ้าสะอาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปนะครับนะครับ เพื่อยืดอายุนะครับ แผ่นกระจกตัวนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นรอยนะครับ ถ้าหากเป็นรอยแล้วเนี่ย เวลาเราจะวางวัตถุลงไปในการสแกนมันก็จะมองไม่ชัดนะครับนันเราต้องทำความสะอาด แล้วก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับ และหลังจากนั้นเราก็เช็ดตรงส่วนอื่นนะครับ ทำความสะอาดตรงส่วนอื่นนะครับ ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ ไม่ควรจะให้สกปรกนะครับ เพราะว่าเราจะเป็นในส่วนของตัวทาบลงไปในตัววัตถุนะครับ เราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ ทั้งภายในเสร็จแล้วก็ออกมาเช็ดภายนอกนะครับของตัวสแกนเนอร์นะครับตัวสแกนเนอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับฝุ่นส่วนใหญ่ของสแกนเนอร์ก็จะอยู่ที่แผงกระจกตรงนี้นะครับนั้นเราให้ความสำคัญในการทำความสะอาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ หรือว่าก่อนที่ผู้ใช้เองจะทำการสแกนวัตถุ ที่เป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็ใช้ผ้าเช็ดก่อนก็ได้นะครับ ถือเป็นการทำความสะอาดไปด้วยในตัวนะครับ นั่นคือในส่วนของตัวสแกนเนอร์นะครับถัดมาการทำความสะอาดตัวพิมพ์เตอร์นะครับ ซึ่งพิมพ์เตอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับ เป็นพิมพ์เตอร์เลเซอร์พวกนี้นะครับ ใช้งานไปนานๆเนี่ยผงฝุ่นของหมึกนะครับ จะ ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องนะครับ พอมีผงฝุ่นเนี่ยเวลาเราใส่กระดาษเข้าไปนะครับ กระดาษไปสัมผัสกับผงฝุ่นที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันก็จะเป็นจุดนะครับทำให้กระดาษที่เราพิมพ์ออกมาคุณภาพการพิมพ์ไม่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับ วิธีการก็คือ เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดข้างในก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะออกมาทำความสะอาดข้างนอกนะครับ การทำความสะอาดข้างในก็จะเป็นต้องอาศัยตัวบบรเวอร์อีกเช่นกันนะครับ เพราะว่าเราล้วงมือไปสัมผัสฝุ่นได้ไม่ทั่วถึงนั้นต้องอาศัยตัวโบเวอร์นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเปิดฝานะครับเปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับ แล้วก็ดึงตัวตัวตลับหมึกออกมาก่อนนะครับ ตัวนี้ข้อสังเกตข้อควรระวังนิดนึงนะครับ ก็คือห้ามห้ามใช้ตัวโบเวอร์เนี่ยพ่นลงไปในขณะที่มีตลับหมึกอยู่ในเครื่อง นะครับ เพราะว่าถ้าพ่นลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปพ่นตลับหมึกให้ฟุ้งกระจายเข้าไปอีกนะครับนั้นเราต้องถอดตลับหมึกออกมาก่อนนะครับ และหลังจากนั้นนะครับ ก่อนที่เราจะเอาผ้าเช็ดนะครับ เราก็ใช้โบเวอร์ฉีดลงไปก่อนนะครับพ่นทำความสะอาดลงไปก่อนนะครับ ในช่องนี้เลยนะครับทำความสะอาดลงไปในช่องนี้เลยนะครับ ครับแล้วก็ตรงส่วนอื่นที่มือเราไม่สามารถเข้าไปถึงเราก็สามารถทำได้หลักสำคัญนะครับ คนที่หรือผู้ใช้ที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วมีฝุ่นนะครับควรจะมีแมสปิดจมูกไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับนั้นเป็นเเราเป่าเสร็จแล้ว แล้วเราก็ตามด้วยผ้าชุบ น้ำยาเหมือนกันนะครับทำความสะอาด เช็ดเข้าไปข้างในนะครับเช็ดทำความสะอาดครับส่วนที่มีหมึกเลอะนะครับ ส่วนที่มีหมึกเลอะ นะครับ เช็ดทำความสะอาดให้หมดนะครับ โอเค นะครับตรงไหนที่เราล้วงมือเข้าไปได้ก็ทำการสะอาดให้หมดนะครับ นี่คือการบำรุงรักษาตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานกับเราได้นานๆ นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็ด ทำความสะอาดด้านนอกนะครับ ก็เช็ดนะครับ โอเค เช็ดนะครับ อย่าลืมนะครับเหมือนที่บอกว่าเราต้องตั้งตารางเวลาการทำความสะอาดพวกนี้เอาไว้นะครับ แล้วก็ในช่วงระหว่างการใช้งานเราก็ทำความสะอาดไปด้วยในตัวนะครับ ก็จะเป็นการช่วยให้ฝุ่นเนี่ย ไม่เกาะเครื่องอุปกรณ์พวกนี้มากนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นการทำความสะอาด อุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนของการทำความสะอาดบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่ 2 ก็คือ UPS นะครับสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เตอร์นะครับซึ่งการทำความสะอาดพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ผ้านะครับผ้าแล้วก็ชุบน้ำยานะครับที่ใช้ในการทำความสะอาดนะครับและหลังจากนั้นอาจจะใช้โบรเวอร์ในการทำความสะอาดในส่วนที่ ผู้ใช้งานเองเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งในบทนี้ก็จะจบกระบวนการการเรียนนะครับ ซึ่งจบในบทที่5นะครับแล้วหลังจากนี้ในบทเรียนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการสอบประมวลความรู้นะครับสอบประมวลความรอบรู้ทั้ง 5 บทที่เราได้เรียนมานะครับ ซึ่งผมหวังว่านักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของผมเนี่ยสามารถที่จะทำแบบประมวลความรอบรู้ผ่าน เกณฑ์ประเมินนะครับ 60%นะครับ ได้นะครับ ผมก็หวังว่าขอให้ทุกคนผ่านนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ สวัสดีครับ